ประโยค Vous continuez tout droit et tournez à gauche. Le bureau est à 150 mètres. แปลว่าคุณเดินตรงต่อไป และเลี้ยวซ้ายสำนักงานที่คืนภาษีจะอยู่ห่างออกไป 150เมตรคำว่า Continuez. เป็นรูปกระจายของกริยารูปเดิมคือ Continuez. แปลว่าต่อไปในภาษาไทยคำว่าต่อไปจะใช้ต่อท้ายกริยา ในขณะที่ภาษาฝรั่งเศสนำมาใช้เป็นกริยาหลัก ซึ่งแปลว่าต่อไปและตามด้วยคำกริยารูปเดิม ในตัวอย่างนี้คำว่า c o n t i n u e จึงต้องอาศัยกิจกรรมที่มีการทำก่อนหน้านี้ เช่น ถ้ามีการเดินกันอยู่ก็จะหมายถึงเดินต่อไป ถ้ากำลังแข่งกีฬาอยู่ก็จะหมายถึงให้แข่งกีฬาต่อไป คำว่า tout droit เป็นกลุ่มคำวิเศษ แปลว่าตรงไป คำว่า et เป็นคำเชื่อมความหรือประโยค แปลว่าและ คำว่า tourner เป็นรูปกระจายเป็นการปัจจุบันของกริยา tourner แปลว่าเลี้ยว หมุนคำว่า à gauche แปลว่าทางซ้ายมือคำว่า bureau เป็นคำนามเพศชายเอกพจน์ ในที่นี้จึงใช้คำนำหน้าชี้เฉพาะเจาะจงเป็น le คำว่า e เป็นรูปกริยากระจายของกริยารูปเดิมคือ être ในที่นี้จะแปลว่าอยู่คำว่า à 150 mètres แปลตามตัวอักษรว่าที่ร้อยห้าสิบเมตรประโยค merci madame แปลว่าขอบคุณค่ะ หรือขอบคุณครับ